Welcome everyone to Julius with Justice Commentary. So we're going to react to a video, yes, from Thai Youth. Thank you so very much for your questions, video, subscribe, like and share. Support if you can, donate so that we can maintain the Thai subtitle on the videos for you guys. Of course, thank you so very much once again. Let's go ahead and check out this video. Let's see Thai Youth. So, so let's, let's have a look. Oh boy. Oh, that looks painful as heck. <laughs> he looks tired. He looks absolutely battered. <laughs> so cards. Ooh, what is wrong with his eyebrow? <laughs> Tad have a, a something on his eyebrow. oh, oh. Okay, let's see. So, oh, this looks painful, yo. Five. Queen. Let's see. How is this gonna be? Oh, the close be more on the cheeks. Yeah. it was all on the cheeks. he looks tired. ขอว่าก่อนผมขอเกห้าตัวครับ 5. หนึ่งครับ so they taking off the clothespins เอ้ยเอาท่าจะออกเลยเออครับห้าเขียวครบแล้ว he have all of his foot เตะมันก็จะมีก้าวแต่ไม่มีทางเรียงตองหรือว่าสีอะไรแล้วเชนต้าเชิญว่าครับผมห้าตัวขอดูครับโอ้ย สองห้าครับผมลงอ่ะเป็นของคุณของผม Seven. หกแต้มครับเอาไปเลยครับ Oh, oh, you can smile ล now. มูอีูก d u r i movie, you can smile now. ผมสีครับ oh, สีสีครับทั้งหมดนี้เป็นของเซียนยักษ์เอาไปเลย ูอยากลงตองแล้วนิ้วกูชากูอยากเอาตรงนี้ออก Jeez, this must be painful. นานหน่อยนะครับ I will take off my face first. โอ้ยมึงยังจะกีดอีกไม่หาว่ามึงโกงหรอกไอ้เนี่ยกลัวไพ่ไม่ละเอียดเนี่ยแล้วกูจะโดนไม่หนีบกูทำไมเฮ้ย Hey, one just fell off. Go back. No, he had to put, he put, he c l o s e s p i n the c l o s e s p i n สิบตัวสิบตัวครับผมอันสองเออเออชาไปหมดแล้วเอาหัวเก่าก็ได้นะนะครับสิบนี่ครับผมผมตามสี่เก้าสิบผม Fă-ți! S! ผมไปยี่สิบคุณแน่ใจเหรอแน่ใจโอ้โห o มีถึงหรือเปล่าไอ้หมดนี่เท่าไหร่แลเนี่ยสามสิบตัวอ่ะตกลงว่าไงหมอก Ooh. Risk taker ครับเซนต้าอู้ไา้เอ้าไอ้เหี้ยจ้องไอ้เหี้ย แต้มเดียวจัดกูสองแต้มกูสองแต้มบัตรที่ได้จุด right back แต้มเดียว right back กูก็กลัวไงที่ไหนได้ไอสัตว์แม่งรักไก่เจ็บยิ่งกว่าโดนไม่ดี Why the clothespin in the clothespin? Okay. That's someone is about to get some pain. Hold on, it's almost done. Hold on. รอบนี้ผมมาด้วยคิง three คิงก็ยังเป็นคิงอยู่วันนะครับคิงรวยเปล่า <laughs> ได้คิงรวยแน่ มึงได้คิงรวยแน่ ตาผมว่าติดตัวผมพลาด Someone is about to get hurt จะไม่พลาดอีกสิบก็สิบสิบครับผม อันหนึ่งครับสอง That's unfair. I don't think it's fair that they, they're putting clothespins on clothespins. They should put it on skin. Yes! o Drum roll. ครับ เอาติ๊บไปเอาติ๊บไปตัวดีตรงไหนก็ได้ของมึงอะแจกดีมากเออแบบที่มึงแจกไพ่ของกูแจกันจินีของมันมึงเอาไปเลยสองตัว เฮ้ย อย่างนี้มันถือไม่ไว้หน้ากันด้วยก็ไพ่กูดีกว่ามึงอ่ะมึงนึกว่ามึงมีเยอะ He's sacrificing him, sacrificing him, his own self in order to วบอกี่เลยจะพอไหมล่ะพอพอแล้วครับเหลือสิบตัวอะไรอย่างนี้แล้วนะมีใจปั๊มไม่เป็นไรกัครับถือว่าเป็นตัวถือว่าเป็นตาผมว่าผมว่าไปเลยยี่สิบตัวยังไงก็ไม่แมย You're not sure where to put it? จะมีบแล้วววายอะไรับเนี่ยจะไปถึงติบตัวเนี่ย Stop wasting time, bro. 20ตัวตานะครับ Don't talk about my kid. he is so thin. <laughs> oh damn! I'm feeling so sorry for Taj. Yeah. โอ้ my gosh ไม่ยอมให้คุณรักไก่แล้วคนเรามันเจ็บไม่จำอะเนาะของผมฟริงแปดแต้มโอ้ถ้าใบข้างล่างผมเป็นเลขแปดจะเข้าว่าผมเป็นเก้าแต้มหรือถ้าข้างล่างผมเป็นเจ็ดถือว่าผมเป็นแปดแต้มมีคิงคุมนะผมว่าให้คุณคงไม่ดีขนาดนั้นโอ้ชุดโอ้ชุด

ครับผมโอ้ย Oh no, so sorry for ยี่สิบแล้วผมไปอีกห้าแล้วมาใจะหมดไปใช่ไหมยังครับเวอร์สองตัวแรกเลยรัเส็ทั้งตัวเลยตามผ้าทั้งหมู่บ้านยังไม่เยอะทั้งหมู่เยอะเลยกูแจกเที่ยวมึงนแจกให้เขาแบบ แต่ไม่เป็นไรขอบใจเอาติ๊กไปนะ Wow. อยากได้อีก ผมขอสู้ต่อได้ไหม ทุนสามตัวที่ยังพอ Damn, Ted. ที่ลองแพ้คนง่ายๆ I'm sorry for you, bro. แค่สามตัว พี่อับนอนหน่อยพี่ยืมสองตัวแล้วกัน ขอยืมหน่อยได้ไหมให้ปนีได้เดล้วเดียได้คเลยได้คืนให้แต่พี่เป็นคนพอพี่ได้คืนมาเท่าไหร่ พี่จะคืนมากกว่านั้นหลายเท่ามากเฮ้ยจะเถียงกันอีกนานเลยรอ้ยเซนต้าทำไมคุณถึงทรมานกัน ไมล่ะครับเพราะมีคนเอาไม่หนีสองอันเป็นหนีอยู่ที่ฟัน โอ้ยแ n ม r ฟันผม โอ้ไม่ติดไม่หนีแจ s p เลยนี่คคผมคือ s e v เดยแยก 7G งั้นผมไม่เกย์นะครับค่อย Ten. ด้นะเป็นผมใหญ่กว่านั้นขออนุญาตลงเท่าที่มีผมให้คุณเกเลยตามที่คุณอยากจะเกเพราะผมเห็นใจคุณว่าคุณมีเจรกาผมตามครับห้าโอ้โหโอ้โหเพิ่มไม่อยากเอาออก That is w h a ห้าครับผมหรือว่าไปมันอ่อนจนสู้ผมไม่ได้ แต้มเดียวหรือเปล่า someone is about I'm quite sure Utah is gonna get everything he's gonna get it all back he's gonna get it all back Ooh. oh my gosh look at him he looks abused One hundred. เอาทุนสำรองของผมขึ้นมาเพื่อตัด Who is going to wear ได้เลย a ไซส์ hundred? เลขสี่สองสองเพื่อตามอันหมอกตอนแรกลองซื้อมาลองดีดผมแล้วแม่งไม่เข้าเนื้อผมตึงวันนี้เองแจกไพ่ดีมากเลถ้าพี่ได้อีกอะ w o ไม่ให้เองเลยแพงแผ่นท่แล้ไม่ใช่ยาคาราเนะปัจจียผมแมมคิงเอรอบเนี้ยผมก็ว้าวิบแยกแมมคุณไม่ดวงดีติดๆกันหรอกคราวนี้ผมจะ Oh, I hope Tati l มีไม่มีเลยไหม เกมไม่มีหมดทั้งบ้านเลย ทั้งหมดนี่เป็นของคุณแน่ๆ There is no where all of this is going to f i อยากจะบอกว่า ของผม เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มว้าวน่าสิทธ์ไปเลยละสิ It's your turn now เสียเสียไอ้กิจจะกินใจผมบอกไปแล้วว่าคุณนะเจ็บไม่จำ มันคงไม่แปลหรอกมั้งแต่มันเป็นแมมแต่มันเป็นแมมเย็ดสิบเจ็ดควีโอ้ชุดสิบเย็ดแมมสิบเย็ดแมมเฮียโอ้ยมึงแจกไพ่เฮีย I think this is this is real I think the cats ไม่ได้ติ๊กอะไรไม่ได้ตีกูเลยเชี่ยเกิดไปได้ไงวะเนี่ย Oh no ตัวเองอีกตาในวันแจกเงินไม่ต้องเกย์เอาเกย์ได้ได้ At least it's not as bad as mouse traps. อ่าดูก้าโอ้ยเฮ้ยกูมีสิบสี่เว้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเว้ยกูห้าแต้มห้าแต้มกู Ooh, สี two. เว้ยเอ้ยโอ้ย Oh. It's out of, it's out of this world. <laughs> oh my Come back to earth. <laughs> oh, that was a good one. <laughs> that was a good one.